แนะนำบทเรียนที่ 7 การใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลสารสนเทศ และเป็นเครื่องมือสื่อสารที่รวดเร็ว ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน สถานศึกษา และหน่วยงานธุรกิจ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสารและเครือข่ายแบบไร้สาย เครือข่ายเคลื่อนที่ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะมีประสิทธิภาพมากเพียงใด หากพิจารณาจากอีกด้านหนึ่งแล้ว คอมพิวเตอร์ก็อาจเป็นภัยได้เช่นเดียวกัน หากนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกันในสังคม จึงได้กำหนดระเบียบกฎเกณฑ์รวมถึงกฎหมาย ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ในการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งในบทเรียนนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้อง หลักจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ มารู้จักทรัพย์สินทางปัญญากันดีกว่า ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม บัญญัติสิบประการของผู้ใช้สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร ตัวอย่างการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยในแต่ละบทเรียนก็จะมีทั้งสื่อวิดีโอ และสื่อเนื้อหาตามความเหมาะสม มีแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และบางสัปดาห์ของการเรียนก็จะมีการบ้าน ผู้เรียนต้องเรียนรู้และทำกิจกรรมให้ครบถ้วน ขอให้มีความสุขกับบทเรียนค่ะ